ามาเริ่มกันที่การตลาดแบบผิดวิธีบน Facebook กันเลยนะครับวอลสแปมคนกลุ่มนี้จะนำข้อความโปรโมทสินค้า ไปโพสต์โปรโมทบนกระดานของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลองดูดูนะครับ คนที่เราไม่รู้จักบังเอิญเจอกัน เดินตรงหน้าเข้ามาหาเรา แล้วยื่นอะไรไม่รู้มาให้เรา สิ่งแรกที่เราทำคืออะไรครับ คือการที่เราถอยห่างออกมา แล้วเดินหนีไป เพราะต่างก็ไม่รู้ ต่างไม่ไว้ใจว่ามาดีหรือร้าย ซึ่งการทำการตลาดแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ฉลาดเลยนะครับ แท็กสแปมคนกลุ่มนี้จะมีวิธีการโฆษณาหาช่องทางเข้ามา PR ในเพจของเรา ซึ่งคนกลุ่มนี้จะใช้รูปภาพผู้หญิงบ้าง รูปคนถือเงินบ้าง ถ่ายรูปคู่กับรถหรูบ้าง หรืออะไรก็ตาม ที่เป็นจุดสนใจแก่ผู้พบเห็น จากนั้นอัปโหลดขึ้นบนโปรไฟล์ของตนเอง แล้วติดแท็กชื่อเพื่อน เรื่องของโปรไฟล์ เมื่อเราสมัคร Facebook ครั้งแรกจะได้โปรไฟล์ส่วนบุคคล เป็นชื่อของเราเอง ส่วนนี้ไม่ใช่สำหรับทำธุรกิจ แต่เราสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในระดับหนึ่ง ถ้าหากไม่ใช่เพื่อนจะไม่มีสิทธิ์เห็นข้อมูลของเรา ถ้าเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของใครสักคน ก็ต้องล็อกอิน Facebook ก่อน และบางทีเขาจะต้องรับแอดเฟนของเราก่อน จึงจะเห็นโปรไฟล์ซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตนะครับ ปรไฟล์มีไว้การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือไว้เล่นเกม และบ่อยครั้งที่เรารู้จักเพื่อนใหม่ๆผ่านเล่นเกมบน Facebook และในโปรไฟล์จึงสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วนกันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมที่เราฮิตฮอตกันอย่างเช่น Farmville Restaurant City เป็นต้น เชื่อว่าหลายคนต้องมีสเกมในใจแน่นอนนะครับ หรือแม้แต่บททดสอบกวนๆเพื่อสร้างสีสัน เป็นกิจกรรมสร้างความสุขสนานบน Facebook ได้มีกิจกรรมในสังคมออนไลน์ร่วมกัน เราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านี้ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างดี และยังมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ อีกมากมาย เราลองไปดูการใช้งานกันเลยนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มแบบเก่า เราก็สามารถส่งข้อความหาสมาชิกกลุ่มได้ แต่ไม่เกิน 5,000 คนนะครับ ถ้ากลุ่มมีสมาชิก 5,001คนเมื่อไหร่ ฟังก์ชันส่งข้อความในกลุ่มก็จะหายไปทันที แต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบใหม่ จะมีฟังก์ชันส่งข้อความ หาสมาชิกในกลุ่มแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือฟังก์ชันแชทกันเป็นกลุ่มเมื่อมีสมาชิกเข้ามาโพสต์บนกระดานของข้อความกลุ่มระบบจะแจ้งไปยังอีเมลของทุกคน ในกลุ่มให้ทราบทันทีกลุ่มอาจจะใช้ความสัมพันธ์ ในแบบทีมงาน การนัดสร้างสรรค์ หรือจัดอบรมในรูปแบบของทีมงาน และให้ข้อมูลอัปเดต เฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าเป็นกลุ่มเปิด กลุ่มปิด และกลุ่มลับเฉพาะก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมกันเลยนะครับ และเครื่องมือที่ 3 คือเพจ ถ้าหากเราจะต้องการโปรโมทแบรนด์ ธุรกิจ สินค้า ลองใช้ส่วนที่เป็นเพจในการโปรโมทดูนะครับ เพราะเพจจะมีเครื่องมือในการทำมาร์เก็ตติ้งอยู่หลายอย่างด้วยกัน ใครที่มากดไลค์ในเพจของเรา เราก็เรียกว่าเป็นแฟนเพจ โดยที่สามารถมีแฟนเพจได้ไม่จำนวนจำกัด และยังสามารถส่งข้อความ อัปเดตสินค้า บริการ ข่าวสาร ให้กับแฟนเพจพร้อมกันได้อีกด้วย การตลาดบน Facebook อย่าทำผิดวิธีนะครับ เพราะนอกจากมันจะไม่ได้ผลแล้ว อาจจะกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่เลยนะครับเพราะอาจจะสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว การทำมาร์เก็ตติ้ง แล้วผู้คนลำคาญไม่พอใจ จะเรียกได้ว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งได้อย่างไร ฉะนั้นการทำ Facebook Marketing ควรใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน